ระบบนี้เป็นบำนาญเพื่อประชาชนที่ยังไม่มีบำนาญใดๆ ไม่ว่าจะเป็นจากรัฐบาลหรือจากเอกชน รัฐบาลเช่นเป็นข้าราชการลูกจ้าง ของรัฐที่มีระบบประกันสังคม หรือบริษัทใหญ่ๆ บริษัทที่มีมาตรฐานเขาก็จะเข้าสู่ระบบประกันสังคมซึ่งมีบำนาญสรุปได้ว่าคนที่มีเงินเดือนประจำจะได้บำนาญอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่อาชีพอิสระ แต่ยังไม่มีมีเวลามาเที่ยววันหยุดซึ่งไม่ใช่วันหยุดวันธรรมดาก็มาเที่ยวได้นะอาชีพอิสระแบบนี้นะครับ ไม่ยากครับ เดี๋ยวจะ จำแนกให้ฟังครับ ก่อนอื่นเลย ขอแนะนำว่ากองทุนการออมแห่งชาติหรือกอชอนั้นตั้งขึ้นตามพระบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาตินะครับพศ 2554 นะครับ แล้วก็เริ่มที่จะรับสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2555 นะครับ ยังไม่ถึงยังไม่ถึง 10 ปีนะครับ มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐเป็นนิติบุคคลนะครับ แต่ไม่ใช่ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ แต่กระทรวงการคลังกำกับดูแลอยู่นะครับบริหารงานแบบเป็นนิติบุคคลนะครับ ไม่ใช่ส่วนราชการนะครับ แล้วก็เป็นยังไงบ้างครับ ก็ ตั้งจะตั้งขึ้นอ่าโดยมีประสงค์เพื่อเป็นกองทุนบำนาญสำหรับคนทุกคนนะ ที่มีอาชีพอิสระ ให้ได้มีหลักประกันความมั่นคงทางชีวิตยามเกษียณนะครับประชาชนที่ต้องต้องการมีเงินออมนะครับ มีกอบชเป็นหลักประกันสามารถจ่ายเป็นบำนาญได้นะครับ เมื่อสิ้นสุดการเป็นสมาชิกนะครับ นี่เลยนะครับ ผู้มีสิทธิ์นะครับ เป็นคนไทยนะครับ เป็นคนต่างด้าวไม่ได้นะครับ อายุ 15-60 นะครับ เห็นไหมว่าไม่มีอยู่ในกองทุนตามกฎหมายอื่น ที่ได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลหรือหรือจากนายจ้างนะครับ ไม่อยู่ในระบบบำเหน็จ ภาครัฐหรือเอกชนนะตัวอย่างนะครับผู้มีอาชีพอิสระเป็นเกษตรกรค้าขายรับจ้างทั่วไป คนขับแท็กซี่ แม่บ้านสถาปนิกแพทย์ทนายความนักการเมือง สสนายกอบจสมาชิกสภาจังหวัดนักการเมืองท้องถิ่น นายกเทศมนตรีนะครับ มาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนนะครับ ที่ไม่มีกฎหมายจัดตั้งกองทุนนะครับ ลูกจ้างรายวันรายสัปดาห์ ของบริษัทเอกชน ลูกจ้างชั่วคราว รัฐวิสาหกิจที่ไม่เข้าประกันสังคม หรือลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการที่ไม่ใช่ลูกจ้างรายเดือน นักเรียนนิสิตนักศึกษาเห็นไหมครับก็เป็นตัวอย่างของผู้มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิก อันนี้ท่าน อันนี้เป็นคร่าวๆนะครับ เพราะจะสมัครจริง ๆ นั้น ก็ต้องตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ เดี๋ยวจะบอกวิธีในภายหลังนะครับ วิธีตรวจสอบนะครับนะครับเป็นอันนี้เป็นอนาคตนะครับ ว่ารัฐบาลอาจจะแก้กฎหมายให้มีการสมทบมากขึ้นนะครับ อันนี้เป็นเรื่องของอนาคตนะครับปัจจุบันก็คือเมื่อท่าน ส่งเงินสะสมมาเราก็จะได้รับประโยชน์ เพราะว่ารัฐผู้บริหารกองทุนนั้นก็จะไปเอาเงินนั้นไปหาผลประโยชน์ให้ได้ให้ได้งอกเงยขึ้นมานะครับ จากนั้น ก็จะมีเงินสมทบจากทางรัฐบาล แล้วก็ผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับ ไปด้วยกันเลยนะครับ ได้เงินทั้งหมด4ก้อนนะครับ เงินของตัวเอง เงินของรัฐ แล้วก็ผลประโยชน์ของเงินทั้งตัวเองและของรัฐด้วยนะครับ ได้เงิน4ก้อนนะครับนะเงินสะสมก็คือเงินหรือทรัพย์สิน หรือเงินทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้นะครับ หรือเงินที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นครั้งเป็นคราวนะครับรายได้อื่นๆ เงินสมทบก็จะทบทวนทุก5ปีนะครับ ดอกผล หรือเงิน หรือทรัพย์สินของ กองทุนนะครับนะเมื่อถึงเวลานะครับ ที่จะได้รับเงินคืนมีเหตุให้ได้รับเงินคืนนั้นมีอยู่หลายสาเหตุนะครับอายุครบทุพพลภาพหรือเวลาออกหรือเสียชีวิตนะครับ เห็นไหมครับสี่ประการนะครับ การจ่ายเงินก็ ถ้าอายุครบหกสิบก็จะรับเป็นบำนาญนนะครับ ถ้าทุพพลภาพจะได้เป็นเงินก้อน นะครับมีสิทธิ์คือมีสิทธิ์รับเป็นก้อนนะครับเงินก้อนนั้นก็คือเงินสะสมบวกผลประโยชน์ของเงินสะสมนะครับแล้วก็หรือจะคงคงไว้ก็ได้รับรับเป็นก้อนแต่ไม่ได้รับหมดก็มีได้ได้อยู่นะครับนะออมต่อได้หรือไม่ออมต่อก็ได้ คือรับคืนทั้งหมดหรือเอาแค่บางส่วนก็ได้นะครับ ลาออกก็ได้รับสิทธิ์เป็นเงินก้อนนะครับ คนที่ลาออกแล้วถ้าไม่เปลี่ยนสถานภาพเป็นไปรับราชการหรือไปยังไงก็กลับมาเป็น สมาชิกใหม่ได้อีกนะครับ เสียชีวิตก็โอเคจ่ายเป็นเงินก้อนนะครับ จ่ายเท่ากับจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีเป็นเงินก้อนครั้งเดียวนะครับ เสียชีวิตจ่ายให้กับทายาทนะครับก็ชอมั่นกฎหมายก็คือมั่นคงครับ มีกฎหมายจะตั้งขึ้นโดยเฉพาะครับ ตามพรบกอช2554ครับ มีกฎหมายรองรับครับ ไม่สามารถล้มได้นะครับ เพราะเป็นกฎหมายนะครับโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับ ลงทุนก็มีหลักการนะครับ ถ้าไม่ทำตามก็มีบทลงโทษ ลงทุนไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ครับ กับผู้ดูแลคือกระทรวงการคลังเป็นผู้กำกับดูแลนะครับ ถ้าทำไม่ดีหรือทำผิดหลักการนะครับ ก็มีบทลงโทษนะครับ รัฐบาลคำประกันอยู่นะครับ เป็นหน่วยงานของรัฐเห็นได้ว่า บางช่วงบางเวลา ลงทุนแล้วขาดทุนก็มีนะครับ แต่รัฐบาลคำประกันเอาไว้นะครับ ว่าท่านจะได้ผลตอบแทนมากกว่าเท่า เท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับดอกเบี้ย ธนาคารเงินฝากประจำธนาคารนะครับ ก็คือคำประกันเลยนะครับแม้ว่าจะลงทุนขาดทุน อันนั้นไม่สนใจพอถึงเวลา ได้บำนาญแล้วท่านจะต้องได้เงินมากกว่าครับไม่ใช่ว่าติดลบนะครับนะอันนั้นที่ลงข่าวดราม่ากันนั้นไม่ใช่นะครับ เป็นการขาดทุนทางทางการบริหารในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งอาจจะขาดทุนได้ อันนั้นอย่าไปถือสาครับ มีกฎหมายรองรับ มีรัฐบาลค้ำประกันอยู่นะครับนโยบายการลงทุนก็ลงทุนของทรัพที่มีความมั่นคง สูงไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบของกองทุน โดยมีคณะอนุกรรมการจัดการกองทุนให้คำปรึกษา ต่อคณะกรรมการลงทุนนะครับ กฎหมายก็มีบทลงโทษนะครับ บทลงโทษก็ถ้าไม่แจ้งถ้าไม่ให้ตรวจไม่ให้อะไรเนี่ยก็คือติดคุกเลยนะครับ มีบทลงโทษอยู่ในกฎหมายตัวเดียวกันนี้เลยนะครับ คือเข้มงวดเข้มงวดกว่ากฎหมายทุกฉบับ ที่เกี่ยวกับการเงินนะครับ เพราะว่าลงโทษมีการติดคุกติดตารางกันเลยนะครับ ไม่ต้องสอบไม่ต้องสอบสวน ไม่ต้องผิดอะไรมากมายครับ แค่ว่า จะเข้าไปตรวจแล้วไม่ให้ตรวจอย่างเงี้ยครับ หรือเรียกเอกสารมา แล้วก็ไม่ยอมให้เอกสารมาแก่เจ้าหน้าที่ตอนไปตรวจนะคือตรวจตรวจการบริหารนะครับอ่าการประกันผลตอบแทนในแม้รัฐรัฐบาลประกันผลตอบแทนของสมาชิก โดยในวันที่สมาชิกสิ้นสมาชิกภาพคืออายุ60 ปีหรือเสียชีวิตเนี่ย ผลตอบแทนจะต้องไม่น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภท 12 เดือน โดยเฉลี่ยของธนาคารออมสินทกสและธนาคารพาณิชย์แห่งใหญ่ 5 แห่งนะครับนะอันนี้เป็นหลักหลักประกันเลยนะครับ ไม่ต้องไปสนใจการบริหารขาดทุนเป็นบางปีบางครั้งตอนหุ้นตกตอนอะไรเงี้ยครับ เขาอาจจะแสดงบัญชีมาว่าติดลบอะไรเงี้ยครับ อันนั้นไม่เกี่ยวกับเรานะครับ เพราะว่ารัฐบาลค้ำประกันนะครับค้ำประกันค้ำประกันผลตอบแทนนะครับการคงสมาชิกใหม่ในกอชอเมื่อเปลี่ยนอาชีพไปไหมครับ เมื่อท่านเป็นสมาชิกตอนเป็นนักเรียน นิสิตนักศึกษาแล้ว ก็ต่อมาก็รับราชการเห็นไหมจะทำยังไงไม่ต้องออกครับ สามารถจ่ายต่อได้ หรือจะพักไว้ก่อนก็ได้นะครับ ไม่ต้องลาออกนะครับ หรือจะส่งต่อก็ได้นะครับ แต่ในช่วงนั้นในช่วงที่ท่านรับราชการ ท่านก็จะได้รับเงินสมทบจากทางราชการในในเรื่องเงินเดือนอยู่แล้วจึงงดเงินส่วนนี้ที่รัฐบาลจะสมทบกอจอก็ไม่สมทบให้ แต่ท่านก็ฝากเฉพาะเงินของท่านไป ถึงเวลาท่านอายุ60ท่านก็ได้ทั้งบำนาญของทางราชการ แล้วก็อาจจะได้บำนาญของกอชถ้าท่านส่งเงินเยอะ เพียงพอแก่การจะได้รับเป็นบำนาญนะครับออมต่อได้นะหรือเป็นเป็นลูกจ้างเอกชนนะเอกชนเนี่ยเขาบังคับให้เข้ากองทุนประกันสังคมท่านก็เข้านายจ้างก็สมทบให้ เมื่อได้จ้างสมทบแล้วท่านก็ก็มีสิทธิ์ได้บำนาญในส่วนนั้นไปนะครับ ท่านก็ไม่ต้องลาออกจากกอชอนะครับส่งต่อได้ แต่รัฐไม่สมทบเนื่องจากท่านเข้าประกันสังคมนะครับ แล้วก็คือ มีบำนาญในส่วนนั้นไปแล้วนะครับ ก็แต่ท่านมีสิทธิ์ที่จะส่งต่อไปเรื่อย ๆ ได้นะครับ อ่า หรือเป็นลูกจ้างหน่วยงานอื่นที่มีระบบบำเหน็จบำนาญอันนี้ ก็งดรัฐบาลก็งดสมทบให้ แต่ท่านสามารถ ส่งต่อได้ตลอดเวลานะครับนะออมต่อได้แต่เมื่อออกจาก ราชการหรือออกจากเอกชนหรือออกรัฐวิสาหกิจเนี่ย เช่นเป็นได้ไม่นาน ไม่ทันจะได้บำนาญจากราชการ หรืออะไรยังไง ออกซะก่อนอท่านก็ ออมต่อมาเรื่อยๆแล้วก็รัฐก็สมทบในช่วงนี้นะครับในช่วงต่อจากนี้รัฐก็เริ่มสมทบให้นะครับก็ยังคงสมาชิก ต่อไปในในการเป็นกอชอมีเมื่อมีการเปลี่ยนอาชีพนะครับออันนี้ก็คือมีความมั่นคงนะครับ ช่องทางในการสมัครสมัครได้ที่ไหนก็ธนาคารของรัฐห้าแห่งกรุงไทยคลังจังหวัด ธนาคารออมสินทกสธนาคารอิสลามก็เพิ่งจะทำ MOU กับกอชอนะครับ ธนาคารอิสลามก็ได้ แล้วก็จะมีสถาบันการเงินอะไรมาสมทบอยู่เรื่อย ๆ นะครับ ไม่ใช่อยู่แค่นี้นะครับ ยังมีอีกเรื่อย ๆนะครับเนี่ยก็สามารถวางแผนได้วางแผน การออมกับกอจอได้นะครับ สมัครได้ที่ธนาคารที่ว่าแล้วนะครับ มีการก่อคำขอ สามารถหักบัญชีเงินฝากธนาคารได้นะครับ ขั้นต่ำห้าสิบบาทนะครับ สูงสุดหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทต่อเดือนนะครับ สูงสุดนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทต่อเดือนนะครับ แต่ต่อเดือนเนี่ยไม่ได้ห้ามนะครับ เขียนไว้อย่างนั้นเอง1,100เพราะว่าลิมิตต่อปีนั้นอ่ะ ก็คือ13,200บาทนะครับถ้าเดือนนี้จะจ่าย5,000ก็ได้ครับตับใดที่ยังไม่ครบ13,200บาทเนี่ย5,000 6,000 4,000 3,000ได้หมดนะครับ ไปลิมิตเอาทั้งปีดีกว่านะครับ ทั้งปีนะครับ แต่ทยอยก็ได้นะครับ อ่า ถ้าหักบัญชีเนี่ย เอ๊ถ้าเกิดว่า หักไปเนี่ยเงินไม่มีให้หักแล้วทำไง ก็ไม่เป็นไรครับ ไม่ทวงครับ ไม่หักก็คือ ท่านก็ไม่ได้สมทบในเดือน นั้นเดือนนี้อะไรเงี้ครับ แล้วท่านก็มาทำทำการสมทบทำใหม่ได้อีกครับ เมื่อมีเงินมีทองแล้วค่อยมา หักบัญชีกันใหม่ก็ได้ครับ ทางเราไม่ทวงนะครับ ไม่ใช่ค่างวดรถ ที่จะต้องทวงทุกเดือน ไม่ทวงครับ เป็นความรับผิดชอบ ของตัวท่านเองนะครับจะส่งหรือไม่ส่งต่อนะครับ นี่นะครับเห็นไหมออมกับกอจวันนี้นะครับ มีสิทธิ์ออมดีสามเด้งนะครับเห็นไหมรัฐบาลสมทบด้วยเด้งที่หนึ่งสมทบนะแต่สมทบตามอายุนะครับเด้งที่สองได้รับเงินออมและเงินสะสม ที่ได้รับจากกองทุนนะครับ แล้วก็ลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวนเงินออมนะครับ นะ ในระหว่างที่เป็นสมาชิกสามารถถอนออกมาใช้ก่อนได้หรือไม่เห็นไหมถ้าเป็นสมาชิกแล้วต้องการใช้เงินก็สามารถลาออกได้ แต่จะรับเงินคืนนะครับ เฉพาะเงินออมที่สะสมกับ สะสมที่สมาชิกส่งเข้ามานะครับ เป็นผลประโยชน์จากเงินกองทุน หรือเงินออมสะสมเท่านั้นนะครับ สำหรับเงินที่รัฐสมทบมานั้นจะไม่ได้รับเนื่องจากไม่ตรงตามเงื่อนไขนะครับ นี่ครับคุณออมรัฐช่วยออม คุณก็ได้บำนาญนนะครับนะเอาทำไมเป็นคุณทุกกี้นะครับ คุณทุกกี้เป็นกอจจ้างมาเป็นนางแบบนะครับ ไม่ใช่ผมเอามาเองนะครับ ก็มีกอชก็มีแอปได้ มีแอปกอชนะครับ สามารถดาวน์โหลดมาลงมือได้นะครับ ในแอปนั้นก็ตรวจสอบสิทธิ์คำนวณบำนาญดูข้อมูลบัญชีเงินออม ได้หมดนะครับ ดูได้เหมือนหุ้น หรือเหมือนแอปของธนาคารที่ดูว่ามีเงินฝากเงินถอนอะไรยังไงเท่าไหร่ยังไงเนี่ย ได้เลยนะครับนะ การขอรับเงินคืนก็ตามอายุเมื่อเราออก รับเงินสะสมบอกผลประโยชน์ัางจำนวนนะครับ มีการเมื่ออายุครบสิบแล้วก็แจ้งรับเงินเมื่ออายุครบหกสิบนะครับ ก็จะมีหนังสือเตือนล่วงหน้า3เดือน ก่อนอายุครบ60 ปีบริบูรณ์นะครับ ก็เลือกวิธีรับเงินคืน 2 วิธีนะครับจะรับเข้าบัญชีธนาคาร หรือธนานัตได้หมดนะครับ อันนี้เป็นรายละเอียดตอนที่ท่านได้รับบำนาญนนะครับ ก็จะคืนให้ทุกเดือนนะครับ แล้วถ้าไม่ถึงกับเป็นบำนาญคือท่านจ่ายน้อยมากอ่าน้อย น้อย คือท่านสะสมน้อยก็จะเป็นเงินดำรงชีพนะครับ ก็จะคืนทุกเดือนเหมือนกัน จนกว่าเงินหมดนะครับนะแต่ถ้าเป็นมานานก็หมายถึงว่าจนกว่าจะเสียชีวิต จ่ายไปเรื่อยๆจนกว่าเสียชีวิตเขาเรียกบำนาญนนะครับ เมื่อครบ60แล้วยังคงได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือไม่อ่ะตอนนี้กลัวจะอดใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้อดนะครับ อายุ 60 แล้วก็ได้รับเงินกอชอด้วย ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วย และ นอกจากนี้บอกได้เลยว่า ไม่ว่ารัฐบาลจะให้อะไรอีกต่อไปนี้ได้รับทุกอย่างครับ ได้รับเหมือนคนปกติเลยนะครับ ไม่ได้ตัด ไม่ได้ตัดสิทธิ์อะไรเลยนะครับ มีสิทธิ์รับเงินในกรณีได้บ้างอ่ะเมื่ออายุหกสิบเมื่อทุพพลภาพ เมื่อลาออกเมื่อเสียชีวิตนะครับดีกว่าเงินฝากธนาคารไหม ดีแน่นอนครับไม่มีทางที่จะน้อยกว่าเงินฝากธนาคารแน่ๆอีกแล้ว เพราะว่ารัฐบาลคำประกันว่าถ้ามันน้อยกว่าก็จะจ่ายเพิ่มให้จนถึงเท่ากับดอกเบี้ย เงินฝากประจำ 12 เดือน โดยเฉลี่ย5ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่และ2ธนาคารของรัฐนะครับ ว่าเฉลี่ยเอาว่าเท่าไหร่ แต่ผู้บริหารกองทุนเขาก็บอกว่าเขาบริหารมีกำไรมากกว่าดอกเบี้ยนะครับ ตอนนี้นะครับดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารนะครับเขาบริหารได้ดีกว่านะครับ อ่าก็เราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างเห็นไหมเมื่ออายุครบหกสิบ แล้วส่งมาจนถึงแสนสี่หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันเนี่ย คือน่าจะได้บำนาญแล้วนะครับ คือคือคือหมายถึงว่าได้เป็นบำนาญแน่ๆนะครับถ้าน้อยกว่านี้เนี่ย ก็จะได้เป็นอ่าไม่ได้เป็นที่ว่าได้รายเดือนนะครับ นะผลตอบแทนอีกอย่างหนึ่งนะครับบำนาญ ต้องส่งสะสมเท่ากันทุกเดือนหรือไม่ไม่จำเป็นต้องเท่ากันนะครับ แต่มีขั้นต่ำไว้ว่าห้ามต่ำค่าสิบาทนะครับ แล้วก็สูงสุดก็ไม่เกินหหนนนึ่่งมมืสสาพัองร้อยบาทนะครับ ต่อปีนะครับ ปีหนึ่งนะห้ามเกินหนน่มมืสสาพัองร้อยบาทต่อปีนะครับ ก็สมัครสมาชิกตอนนี้ในเพชรบุรีเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับเพิ่งนับมาก็มีจำนวน สมาชิกอยู่เกือบเกือบห้าหมื่นแล้วนะครับจนป่านนี้ก็คงห้าหมื่นนะครับ เนี่ยจังหวัดเพชรบุรีก็มีผู้โชคดีนะครับ เวลาเขาจับรางวัลอะไรเงี้ยคือเคยได้ที่หนึ่งได้ทองคำหนักสองบาทนะครับทั่วประเทศเนี่ยได้ที่หนึ่ง ถือว่าดวงดวงดีมาก ดูตอนเขาจับรางวัลสิครับออยู่ที่อำเภอแก่งกระจานนะครับ คุณอุดมศรีพูนสวัสดิ์นะครับ นี่นะครับ นอกจากนี้เนี่ยก็จะมีบริการประชาชนนะครับ มีคลังความรู้เรียนเรียน e-learning ได้ในเว็บไซต์นะครับ เข้าไปดูได้มีวุฒิบัตรด้วยนะครับไม่ถูกหลอกเรื่องการเงินนะครับ ถ้าคุณออมกับกอชอนะครับ คุณออมรับช่วยออมคุณได้บำนาญนนะครับก็ การคำนวณของกอจอเมื่ออายุครบ60นะครับ มีอายุ เป็นสมาชิกเนี่ยถ้ามีเวลาส่ง10ปีเนี่ยนะ โอกาสที่จะได้บำนาญนะ มีครับ เพราะว่าถ้าส่งเต็มที่10ปี ส่งเต็มที่เลยนะครับ ได้บำนาญเพราะได้เงินสะสมมาเนี่ย น่าจะเกินแสนสี่นะครับ แต่ต้องส่งเต็มที่นะ ส่งเต็มที่ก็คือ ปีหนึ่งก็หมื่นสามหมื่นสามหมื่นสามนั่นแหละครับ นะก็ถ้าจะคำนวณเองก็ดูได้ที่ นี่นะครับ w w w e p e n s i o n w w w p e n s i o n nsf or.th นะครับ เดี๋ยวผมจะมีเว็บไซต์ให้อยู่แล้วนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอยู่แล้วนะครับ อันนี้เคล็ดลับสร้างเงินเก็บในวัยเรียนนะครับห้าเคล็ดลับเห็นไหมห้าเคล็ดลับเนี่ย เด็กที่ส่งบทความหรืออะไรมาประกวดเนี่ย ก็สรุปออกมาเป็นอย่างนี้เขาทำอย่างนี้นะครับ ลดค่าขนม ทำบัญชีรายรับรายจ่ายเปิดบัญชีเงินฝาก หาไรายได้เสริมออมเงินกอชเห็นไหมสร้างเงินเก็บในวัยเรียนนะครับ สำหรับน้องๆนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป สนใจสมัครเงินออมกับกอชนะครับวางแผนการเงินในอนาคต ก็สมัครกับกอชได้น้องๆนนี่ก็คือผู้ที่รับรางวัลชนะเลิศการประกอบเรียงความส่งเสริมการออมกับกอชนะครับนะนักเรียน แต่ละปีเนี่ยกอชเขาก็จะขอ เงินจากรัฐบาลเพื่อมาจัดโครงการต่างๆมากมายนะครับ อันนี้ไม่ได้ไม่ใช่เป็นเงินออมของสมาชิกนะครับ ที่จะเอามาทำเป็นรางวัลอะไรเนี่ย เป็นการขอต่างหากจากรัฐบาลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนของผู้บริหารหรืออะไรเนี่ย ได้รับจากรัฐบาลต่างหาก ไม่ได้เอาเงินจากผู้ฝากไปไปใช้จ่าย ใด ๆทั้งสิ้นนะครับนะ เนี่ยครับ เห็นไหมวันออมแห่งชาติเขาก็มีรายการ เห็นไหมคนรวยหรือคนจนเนี่ยดูยังไง การออมนะ อันนี้ผมได้จากวิทยากรที่มาบรรยายให้กอชอนะครับ เขาบอกว่าคนรวยกับคนจนนี่ต่างกันยังไงนะครับ คนรวยก็คือได้เงินเดือนมาเนี่ย ออมก่อนครับออมก่อน คิดสมมติว่าเงินเดือนสองหมื่นก็คิดจะออมไว้เดือนละสองพันเนี่ยก็หักไว้เลยสองพันแล้วก็อีกหมื่นแปดก็เอาไปใช้จ่ายนะครับ แต่ถ้าคนจนนี่หมายถึงว่า ใช้ก่อนแล้วออม เหลือเท่าไหร่ค่อยออมอย่างเงี้ยครับสุดแล้วคือเคสหลังเนี่ยไม่ได้ออมเลยครับ ใช้หมดจนไม่ได้ออมเลยนะครับคนรวยคือ หักเงินออมไปก่อน เหลือเท่าไหร่ค่อยใช้ ส่วนคนจนก็คือ มีเท่าไหร่ ใช้ไปก่อน เหลือค่อยออม ปรากฏว่าไม่เหลือครับนะเห็นไหมและก็สำหรับคนอายุน้อยนะครับ ออมก่อน รวยก่อน หมายถึง เห็นไหมเช่น คิดจะออมเอาตอนทำงานแล้วค่อยค่อย ค่อยออม เห็นไหมไม่ได้นะครับ เพราะว่าตอนเป็นนักเรียนเนี่ย ก็ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะครับฟุ่มเฟือยแม่ให้เท่าไหร่ก็เอาไปกินขนมไปเที่ยวเตะซื้อ โทรศัพท์มือถืออะไรหมดเลยนะครับ ไม่เหลือเห็นไหมคิดว่าจะออมตอนที่ว่าไปทำงานแล้วเนี่ยปรากฏว่าทำงานแล้วก็อยากได้บ้านได้รถเที่ยวใช้จ่ายฟุ่มเฟือยกว่าเดิมอีกเห็นไหมคือยิ่งอายุมากก็ยิ่งมีภาระมากขึ้นนะครับ เดี๋ยวต้องซื้อรถซื้อบ้านผ่อนรถผ่อนบ้าน นะครับ ซื้อเสื้อผ้ามีกิเลสมากมายนะครับ ก็คือยิ่งออมช้าก็ยิ่งมีภาระมากขึ้น เรื่อยๆสุดท้ายก็ไม่ได้ออมนะครับนะถ้าออมนี่ต้องออมมาตั้งแต่เด็ก ๆแล้วนะครับ ถ้าท่านมีลูกมีหลานเนี่ยให้ออมตั้งแต่ยังเด็ก ๆเลยนะครับอย่าอย่ารอให้ถึงถึงแบบว่าจบซะก่อนคือจบ บการศึกษาซะก่อน แล้วก็ไปทำงานนะฮะนะครับ นี่ อันนี้ก็คือเว็บไซต์ของ กองทุนการออมแห่งชาตินะครับเนี่ย www nsf.or.th นะครับ เดี๋ยวผมจะเปิดเว็บไซต์ให้ดูนะครับ เว็บไซต์ของเขาก็มีอย่างนี้นะครับ นี่นะครับ กองทุนการออมแห่งชาติ คืออะไรยังไงเห็นไหม อันนี้ที่ผมค้างไว้หน่อยหนึ่งก็คือว่า ถ้าสนใจสมัครเห็นไหมตรวจสอบสิทธิ์ตรวจสอบสิทธิ์เนี่ย มีประโยชน์ยังไงนะนี่เลยกรอกเลขสสมมุติว่า เป็นผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมมีสิทธิสมัครใช่ไหมตอนนั้นอ่ะ ผมเคยพูดว่าผู้ใหญ่บ้านอายุห้าสิบแปดแล้ว อีกสองปีกเกษียณ จะสมัครไปทำไมใช่ไหมผมพูดบอกว่า โอ้ ช่วงนี้เนี่ยนะเขากำลังสมัครสมาชิกคนที่เกษียณเกษียณแล้ว อ่ะ มันไม่ไม่ค่อยมีคน ไม่ค่อยมีคน เพราะว่า เขาเพิ่งสมัครได้ไม่ถึงสิบปี เพราะนั้นคนเกษียณเนี่ยไม่มีแล้ว ยังไม่มี ท่านผู้ใหญ่เนี่ยอายุห้าสิบแปดแล้วเนี่ย สมัครปุ๊บอีกสองปีเกษียณเนี่ย ได้สิทธิ์เป็นคนเกษียณ เวลาเขาหาสมัคร เป็นกรรมการหรือเป็นผู้แทนภาคตะวันออกภาคตะวันตก ผู้แทนกอชอภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกเนี่ย ตัวเลือกมีน้อยแล้วครับเพราะคนเกษียณมีน้อยมากนะท่านก็จะได้สิทธิ์ตรงนี้ครับได้สิทธิ์เร็วกว่าเด็กๆอีกเด็ก ๆ เนี่ย สมมติอายุสิบห้าเนี่ยโหยังอีกหลายสิบปีเลยกว่าจะเกษียณเห็นไหมส่วนท่านนี่อีกสองปีเกษียณแล้วก็ได้สิทธิ์เลย ได้สิทธิ์สมัครเป็นกรรมการ เป็นผู้แทนภาคผู้แทนอะไรเงี้ยครับ เห็นไหมผมว่าดีดีกว่าเป็นนายกสมาคม ตะก้อประจำตำบล นายกสมาคมเทนนิสประจำตาบลอะไรเงี้ย อันเนี้ยสมิกสมาชิกแบบผู้แทนกอชประจำภาคตอนตกเนี่ยมันเป็นมาตรฐานกว่าครับอ่าผมผมก็เคยพูดให้ผู้ใหญ่บ้านคนนี้ฟัง ก็อยากจะสมัครใช่ไหมแต่พอลองตรวจจากเลขบัตรประชาชนแล้วว่า กับสมัครไม่ได้ มันติดอะไรครับ ก็คือเพิ่นท่านบอกว่า เนี่ยเคยไปเป็นสมัครเป็นไปทำงานโรงงานอยู่พักหนึ่งอะสามสี่เดือนเนี่ยเราก็ออกมาต้องนาน แล้วก็ไม่คิดจะจะไปทำงานอะไรอีกแล้ว อ่าปรากฏว่า พอไปสมัครเป็นทำงานโรงงานหรือทำงานบริษัท เนี่ย เจ้าหน้าที่เขาก็ทำประกันสังคมให้ พอออกเขาดันเวลาออกให้นะครับอ่าอันนี้ติดเขาเรียกว่าติดประกันสังคม ท่านก็ไม่เป็นปัญหาครับ ท่านก็ไปลาออกได้ ไปลาออกที่ประกันสังคมครับ ประกันสังคมเลย ท่านอาจจะลาออกมานานแล้วนายจ้าง อาจจะติดต่อกันลำบาก ท่านก็ไปประกันสังคม แล้วก็ให้ประกันสังคม เรียกนายจ้างมา คือในจ้างจริงๆ แล้วเขาก็ติดต่อกับประกันสังคมอยู่เป็นประจำนั่นแหละครับ ท่านก็แค่ไปยื่นว่าท่านเลขบัตรประจำตัวนี้เราก็เขียนใบละออกทิ้งไว้ แล้วประกันสังคมก็จะตอนนายจ้างมาติดต่อนะก็คือผู้แทนนายจ้างนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของบริษัทเขาก็มีคนเข้าคนออกของเขาอยู่เป็นประจำก็เพิ่มท่านเข้าไปลาออกบอกเนี่ย คนเนี้ยเขาไม่มาสมัครงานใหม่แล้วล่ะ นะลาออกแน่นอนเนี่ยับเตรียมลาออกนะครับ ก็ใช้เวลาไม่เกินหนึ่งเดือนนะท่านก็สมัครได้นะครับ ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะครับ อันนี้สมัยที่ผมอยู่จังหวัดหนึ่งนะครับ มีการเลือกตั้งก็เอาบัตรประชาชนเนี่ย สามารถตรวจสอบได้ว่าอยู่ที่ไหน เขตเลือกตั้งที่เท่าไหร่นะครับ ผมก็ตอนนั้นน่ะกำลังจะต่ออายุสมาชิกที่คู่ค้าฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ ผมก็เอาเลขบัตรประชาชนของคนกลุ่มนั้น มาตรวจตรวจดูปรากฏว่ามีคนตายไปแล้วสามคนนะครับคนตายสามคนโดยไม่รู้เรื่องเลย มารับฉลากกับเรา แต่ตายไปแล้วต้องสามเดือนนะบางคนก็ไม่ได้มี เขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นนะครับกลายเป็นว่าไปอยู่กรุงเทพอย่างเงี้ย อันนี้ก็ผิดนะครับ เป็น เป็นผู้จำหน่ายฉลากกินแบ่งรัฐบาล แต่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่จังหวัดนั้นนะครับ การไปอยู่กรุงเทพซะอย่างเงี้ยครับ อันนี้ก็หมดสิทธิ์นะก็หลอกมาต้องนานนะแต่เราเอาหมายเลขบัตรประชาชนมาตรวจได้เห็นไหมตรวจแล้วปุ๊บเอาตายไปแล้ว ตรวจไปปุ๊บเอามาแค่อยู่จังหวัดนี้เห็นไหมก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ ผู้แทนรับฉลากมาขายนะครับแล้วอันนี้ก็ประยุกต์ได้อีก นะ เห็นว่ามีข่าวว่าคนที่มาหลอกว่าเป็น มาหลอกแฟนว่าเป็นตำรวจเห็นไหมเป็นตำรวจหลอกกันนาน ถึงสิบปียศก็ขึ้น ไป เรื่อยๆเพราะหลอกนี่ครับอ่า ถ้าใครมา หลอกเช่นนั้นนะ่ะ ถ้าท่านสงสัยว่าใครไม่ใช่ข้าราชการนะท่านก็เอาบัตรประชาชนเนี่ยมาตรวจตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยกอชเนี่ยตรวจได้ตลอดเวลาครับ เอาเลขบัตรมากรอกปุ๊บอย่างพูดว่าเลขบัตรประชาชนของผมเนี่ยกดกดปุ๊บเนี่ย มันจะฟ้องว่าเป็นข้าราชการ สมัครกอชไม่ได้เห็นไหมถ้าใครถ้าใครมาหลอกว่าเป็นข้าราชการ แล้วลองเอาบัตรประชาชนมาตรวจดูปุ๊บปรากฏว่าสมัครกอชได้ อันนี้ไม่ใช่แล้ว ไม่ใช่กรรมการ แล้วก็ไม่ใช่เป็นพนักงานบริษัทใหญ่ ๆ ที่จะต้องมีกองทุนประกันสังคมเห็นไหมให้มาหลอกกัน เราก็สามารถตรวจได้นะครับ เป็นประยุกต์ใช้นะครับ เอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับ เพราะนั้นเนี่ย เดี๋ยวนี้เนี่ยการจะหลอกอะไรเนี่ย มันยากหน่อยหนึ่งนะครับเนี่ยตรวจสอบสิทธิ์ได้กอจอได้อนอกจากนี้นะครับ เห็นนะครับโอ้อันนี้ตรวจสอบสิทธิ์ใช่ไหมครับ สมัครสมาชิกเห็นไหม มีตอบคำถาม มีโปรโมชั่น มีสิทธิพิเศษเห็นไหม มีมอบรางวัลส่งเสริมการออมเห็นไหมมีรางวัลออมด้วย เชิญฟังขับเฮาเห็นไหมมีมีการเยอะแยะไปหมดนะครับ เนี่ย เนี่ยก็มีการมอบรางวัล กอชอเดี๋ยวนะ เข้าหน้าเลขหน้าเลขของกอชอ นี่ตองทุงนี่นะทุกคนนะครับขอไปนะช้าๆนิดหนึ่ง จะมีคลิปจากนักเรียนเห็นไหมเนี่ยก็จะมี แนวคิดมากมายสำหรับเด็กที่ได้รางวัล นักเรียนเห็นไหมเกิดประเทศไทยจะเห็นผล นี่ยคลิปต่างๆมีเยอะนะดูได้ รู้สึกรู้สึกว่าเดี๋ยวนะครับ เว็บมันช้าอ่าท่านเข้ากอชอเนี่ย ก็จะมี วิดีโอของกอทเยอะแยะไปหมดนะครับ นี่นะครับ นี่เห็นไหมดูนี่น้องเขาก็จะพูดเรื่องกออก็ไปดูได้นะครับ แต่เรื่องที่จะทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นได้ ชีวิตเรา เราสามารถลิขิตได้ด้วยตัวเอง อยู่ที่ว่าเรานั้นจะลงมือทำอะไรตอนไหนะครับเมื่อไหร่ดังนั้นอันนี้น้องเขาพูดว่าการออมประกวดส่วนทรพจน์นะครับ เขาให้ลูกหลานท่านมาดูคนที่ได้ที่หนึ่ง เขาพูดยังไงพูดดียังไงนะครับเห็นไหมเดี๋ยวนี้การเรียนเนี่ย ถ้าใครมีอะไรพิเศษพิเศษหน่อยเนี่ย ก็จะได้เปรียบตอนสอบเข้าสถาบันการศึกษาสูงขึ้นไปเห็นไหมมี มีหลักฐานยืนยันเป็นความสามารถได้รางวัล จากกอชประกวดสุนทรพจน์ได้ที่หนึ่งประกวดเรียงความได้ที่หนึ่งอะไรเงี้ยครับ สามารถเป็นเป็นเขาเรียกอะไรนะพอร์ตโฟลิโอได้นะครับ เวลาสมัครเข้าเรียนต่างๆนะสามารถเขียนในประวัติได้นะครับพ่อแม่ผู้ปกครองก็พึง หรือนักเรียนหรือครูบาอาจารย์ก็ได้ครับ พยายามให้นักเรียนของตัวเอง หารางวัล ให้ให้มากให้มากที่สุดนะครับเพื่ออะไรนะครับความสามารถนะครับ เพื่อความสามารถเห็นไหมคลิปวิดีโอก็มีสามตอบกอจะรู้จักกองเราอย่างไรเนี่ยครับลองดูนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นคลิปต่างๆนะครับ ดูได้เออคนนี้เนะี่ย ได้ แนวคิดวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจกันออม วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจกันออมอันนี้ชนะเลิศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือชนะเลิศภาคกลางชนะเลิศภาคใต้เห็นไหมเนี่ยมีคลิปเยอะแยะไปหมดนะครับ ท่านสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ได้ ให้บุตรหลานของท่านมาดูได้นะครับ บุตรหลานต้องอายุ15ขึ้นไปนะครับจึงจะมีสิทธิสมัครนะครับ นักศึกษานี่มีสมัครทุกคนเลยเพราะว่านักศึกษาคงไม่ได้ทำงานแล้ว ยังไม่ได้ทำงานนะครับ ก็สมัครได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับนะคลิปวิดีโอ เยอะไฟล์เสียงก็มีนะครับอินโฟกราฟิกก็มีนี่ดูดูตรงนี้หรือนิยมก็นิยมอินโฟกราฟิกเนี่ยเนี่ยดูได้เลยการออมคืออะไรนะครับ ามาทำเป็น PowerPoint ได้นะครับ ท่านจะนำไปบรรยายเอง ได้อยู่นะครับ ในคุณออมรัดช่วยออมนะครับโอ้เล็กเกินไปนะครับ เนี่ยท่านก็ ดาวน์โหลดไปอ่านเองนะครับ นะอินโฟกราฟิกมีมากมายเลย ซึ่งก็หลักการเดียวกันนะครับ ส่วนใหญ่ก็อธิบายว่าออม อย่างไรจึงจะได้บำนาญนนะครับ ก็คือสิบปีขึ้นไปนะครับ ได้บำนาญแน่ๆแต่ถ้าไม่ถึงสิบปี อย่างเช่น กรณีของผู้ใหญ่บ้านที่อายุห้าสิบแปดนะผมให้สมัคร เพราะว่า ผมพูดจนเขาอยากสมัครนะครับ เพราะว่าสมัครแล้วก็ อีกสองปีเป็นผู้รับบำนาญเลยนะครับ ก็จะมีสิทธิ์เวลาเป็นสมาชิกเป็นอะไรเขาให้เป็น กรรมการโน่นกรรมการ นี่กรรมการประจำภาค กรรมการประจำจังหวัดอีกหน่อยครับ ก็จะมีแบบนี้ครับ ท่านก็จะได้มีตำแหน่งแห่งหนนะสำหรับคนที่ อยากจะเป็นนักการเมืองแล้วก็อยากมี ตำแหน่งกับเขาบ้างอะไรเงี้ยครับนะได้นอกจากนั้นก็ยังได้บำนาญด้วยนะได้บำเหน็จคล้าย ๆแบบ เงินเขาคืนให้หรอครับสมัครไปอ่ะนะ ถ้าท่านไม่อยากจ่ายเงินมากก็เพียงห้าสิบบาทก็สมัครได้แล้วห้าสิบาทนี้ได้สิทธิ์แล้วนะครับ ได้สิทธิ์แล้วนะครับ สามารถเป็นผู้แทนภาคตอนตก ฝ่ายผู้รับบำนาญได้ครับ เวลาเขามีกรรมการเขาจะมีกรรมการเยอะแยะครับกรรมการประจำภาคต่างๆนะครับ นี่ยทำได้ต่อเนื่องนะครับ อันนี้พูดถึงความมั่นคงใช่ไหมกฎหมาย การออมเนี่ยมีความมั่นคงยังไงนะผมจะพูดให้ฟัง เหมือนกับกฎหมายกับนานผู้ใหญ่บ้านนะสมัยที่เรามีวิกฤต ด้านการเงินเมื่อต้มยำกุ้งนะครับตอนนั้นจะกู้ IMF เขาให้ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาครัฐลงนะครับ เราก็มีแนวคิดว่าเออกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยลดลงได้ไหมหรือยุบเลยได้ไหมปรากฏว่าไม่ได้นะครับ เพราะว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมีกฎหมายปกครองท้องที่ปี2457นะครับ ก็ร้อยกว่าปีมาแล้วนะครับ มีกฎหมายว่าห้ามยุบ ห้ามยุบเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับ เป็นมาตราสามนะครับ มีกฎหมายรองรับอยู่ กฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่มีเจ้าของครับ เวลาใครจะจะเปลี่ยนจะยุบจะลดยกเลิกบางมาตราหรืออะไรเงี้ยเจ้าหน้าที่ของมาไทยก็จะมาชี้แจงมาอะไรเงี้ยก็ มีเหตุผล ก็ไม่สามารถยุบได้ ไม่สามารถเลิกได้นะครับนะอสก็เหมือนกันอสเขาก็มีกฎหมายนะครับ มีกฎหมาย อาสาสมัครป้องกันภัยหรืออะไรนะชื่อกฎหมายนะก็ยุบเลิกเขาไม่ได้นะครับ ส่วน เราทำยังไง เราก็ไปลดส่วนอื่นนะครับเห็นไหมสมัยนั้นน่ะ พยาบาลเภสัชจบใหม่ ไม่ได้รับ การบรรจุนะครับครูเห็นไหม เปลี่ยนเป็นครูอัตราจ้างข้าราชการอะไรนะประจำครับลูกจ้างประจำก็อันนี้ไม่เพิ่มเลย คือเกษียณก็ยก เกษียณก็ยกเลิก เกษียณก็ยกเลิกนะครับข้าราชการก็ไม่บรรจุมาต้องนานแล้วนะครับไม่คือไม่บรรจุเลย ในช่วงแรก ๆ นะครับ แล้วก็ใครอยากจะออกก็ มีเออร์ลี่ดีทายนะสมัยนั้นนะก็คือลดค่าใช้จ่ายด้านนี้ไปเยอะ แต่กำนันผู้ใหญ่บ้านลดไม่ได้ มีตามจำนวนหมู่บ้าน แต่เราก็ทำได้แค่ว่า อย่าเพิ่งไปเพิ่มจำนวนหมู่บ้านนะครับ ใครจะแยกหมู่บ้านตอนนั้นก็แยกยากหน่อยหนึ่งนะครับ แยกหมู่บ้านเป็นสองหมู่บ้านเป็นอะไรอย่างเงี้ยกับไม่ได้ช่วงนั้นนะ แต่ช่วงนี้ก็คงได้แล้วบ้าง ได้แล้วนะฮะก็เป็นการแก้วิกฤตบ้านเมืองในช่วงนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ย ผมบอกได้เลยว่าคำนันผู้ใหญ่บ้านยังมีอยู่ต่อไป ไม่มีใครมาล้มล้างได้ กฎหมายตัวนี้มีมาร้อยกว่าปีแล้ว ไม่มีการ ยุบเลิกแน่นอน อยู่ยงคงกระพันกว่ารัฐธรรมนูญนะครับอ่าก็พูดถึงกอชอกันนะกอชอก็ เป็นกฎหมายครับ ล้มเลิกไม่ได้ครับ เพราะว่าคนที่สมัครปุ๊บเนี่ย มันมีภาระผูกพันยาวไปจนถึง คนคนนั้นก็เสียเลยเด็กอายุสิบห้าสมัครวันนี้ก็ต้องรอไปจนถึงหกสิบปีโน่นนะครับ มันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะมายกเลิก หรือล้มกฎหมายตัวนี้นะครับ แต่เป็นไปได้ก็แค่ว่า ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นนะครับ คือ เช่นรัฐสมทบมากขึ้นกว่าเดิมอย่างนี้ครับนะทำให้มันดีกว่าเดิมกฎหมายปรับปรุงให้ดีกว่าเดิม แต่ไม่มีตัดทอนนะครับ เพราะฉะนั้นท่านมั่นใจได้ว่าท่านสมัครวันนี้นะครับ ท่านก็รอรับเป็นบำนาญได้เลยนะครับ ถ้าส่งถึงสิบปีได้นะ ก็ได้บำนาญแน่ๆนะครับ แต่ถ้าน้อยกว่านนั้น ก็ไม่ถึงกับ เป็นบำนาญก็จ่ายเป็นรายเดือนให้ท่าน จนกว่าเงินนั้นจะหมดเนื่องจากว่าท่านมีเวลาส่งที่น้อยนะครับจำนวนเงินก็เลยไม่มากนะครับ ท่านก็อาจจะอยู่ได้แค่เช่นอายุเจ็ดสิบเงินหมดแล้วเงี้ยรับบำนาญรับเงิน เงินก้อนที่ไม่ใช่บำนาญแต่เขาได้ไปรายเดือนมาเรื่อยๆจนถึงอายุเจ็ดสิบเงินหมดพอดีอย่างเงี้ย ได้อยู่ อายุเจ็ดสิบห้าเงินหมดพอดีอย่างเงี้ยครับ แต่ถ้าบำนาญเนี่ยหมายถึงว่าได้จนกระทั่งเสียชีวิตเลยนะครับ จะได้กำไรก็ในเมื่อ ท่านมีอายุยืนนะครับ ได้กำไรแน่นอนนะครับเพราะรัฐจะต้องจ่าย คือเอาเงินส่วนเกินจ่ายนะครับเพราะท่านมีอายุยืนนะครับ นอกจากนี้รางวัลต่าง ๆ เห็นไหมเห็นไหมว่าคนที่บางคนเห็นไหมคนเพชรบุรีที่ได้ อ่า ได้รางวัลได้เป็นทองคำได้อะไรเงี้ยครับเนี่ย จับรางวัลได้เห็นไหมเป็นคนโชคดีอย่างเงี้ยครับ เพราะนั้น ถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกกอชอก็ไม่ได้ทองหนักสองบาทหรอกครับ เนี่ย คนนี้ก็ได้กำไรไปแล้วเห็นไหมรัฐบาลก็จะมีงบประมาณมาประชาสัมพันธ์ มาเชิญชวนมาทำให้คนสมัครมากขึ้น หรือคนที่สมัครไปแล้วได้สิทธิประโยชน์มากขึ้น อย่างเงี้ยได้มาเป็นพักๆซึ่งคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ในส่วนนี้นะครับ อันนี้ก็คือกำไรนะครับ กำไรซึ่งคนที่ไม่เป็นสมาชิก ไม่มีสิทธิ์ได้เลยนะครับ เห็นไหมมันก็ดีไปอย่างหนึ่งนะ เวลาท่านจะทำอะไรเนี่ย มันจะมีส่งผลต่อระยะยาวนอกจากนั้นนะชื่อของท่านก็จะได้เป็นผู้ที่มีคุณภาพเป็นราษฎร ที่มีคุณภาพของประเทศชาติ เนื่องจากว่าเป็นคนที่ออมเก่ง มีวินัยในการใช้เงินนะครับ นอกจากนี้เนี่ยคนที่คิดได้ตรงนี้นะครับ จะไม่โดนหลอกเลย จะไม่ได้ไปโดนหลอกในเรื่องการเงิน หรือมีผลิตภัณฑ์อะไรที่ว่ารวยเร็ว มาหลอกท่านพวกแชร์ต่างๆ พวกอะไรที่ไร้เหตุผลนะครับ อะไรที่รวยเร็วนะท่านก็จะปราศจากพิษภัยอันนี้มาถึงท่านนะครับ แล้วก็นอกนี้ถ้าลูกหลานของท่านออมตั้งแต่เด็กเนี่ย เห็นไหมว่า ในอนาคตเขาก็จะเป็นคนที่มีคุณภาพ มีการเงินที่มั่นคงมากกว่า เพื่อนรุ่นราวเขาเดียวกันนะครับนะก็ถ้ามีอะไรสงสัยก็ ขียนคำถามไว้ใต้คลิปนี้นะครับ แล้วผมก็จะมาตอบนะครับ ขอบพระคุณมากนะครับ สวัสดีครับ